นะของ ASUS รุ่นนี้ก็คืออเครื่องออนเองนะครับ แล้วก็เปลี่ยนแบตใหม่แล้วไม่ชาร์จนะครับอันนี้คือไม่ชาร์จนะครับอันนี้คือสถานะเครื่องออนเอง เดี๋ยวดึงเอาปลั๊กออกนะเดี๋ยวเสียบใหม่นะออนเองออนเอง คล้าย ๆ กับอาการของไบออสเสียนะครับ แต่เครื่องออนเองเดี๋ยวเปิดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเครื่องมันไม่ออนเองก่อนนะครับ ตอนนี้เสียบหลายๆครั้งตอนนี้เครื่องไม่ออนเองแล้วนะครับ แต่ว่าสถานะชาร์จแบตมันก็อยู่ประมาณ 0ย์แอมป์ก็คือชาร์จไม่เข้าอันนี้นะครับ เป็นแบบใหม่เดี๋ยวชาร์จไม่เข้า แต่เครื่องนี้น้ำมันลงมานะครับ ก็จะลงตรงตำแหน่งของ EC นะครับตำแหน่งก็จะเป็นขาประมาณที่ร้อยร้อยสิบเอ็ดจนถึงร้อยสิบเจ็ดนะครับ ด้านบน มี R นี่หลุดไป ตำแหน่งนะครับ R network ตัวนี้ควบคุมบุก SM bus นะครับ SM bus ก็ดู data sheet ของ EC นะครับเบอร์นี้ IT 8572 E เนี่ยขา 111 112 115 116เนี่ยจะเป็นขาของ SM bus ซึ่งคุมเกี่ยวกับระบบการชาร์จของแบตเตอรี่นะครับ ทีนี้พอน้ำลงตำแหน่งเนี้ย มันก็เลยออนจากแบตไม่ได้ นะครับสังเกตว่าถ้าปล่อยให้จ่ายไฟจากแบตมันจะมีไฟจากแบตเตอรี่มา นะครับ แต่ว่าไม่จ่ายไฟสแตนบายนะเพราะว่าระบบ s m b u s มันไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวก็ให้ดู Data Sheet ของ r Network ที่หลุดหายไปนี้ว่าค่าเท่าไหร่ แล้วก็ค่อยเอามาเติมดูนะครับอันนี้เป็น R ที่หลุดไปนะครับ ตัวเล็กมากอน็ตเบิร์กค่า 472หรือว่า 4.7K นะครับ iNetwork 8ขา เดี๋ยวลองเอามาเปลี่ยนดูก่อนตอนนี้หลังจากที่ ต่อลายวงจรเสร็จแล้วนะครับลายวงจรตัวนี้นะอันนี้คือไฟโชว์ชาร์จนะครับ ก็ยังโชว์ปกตินะครับ แล้วก็การกินกระแสชาร์จ นะครับ1.72แอมป์1.7แอมป์อันนี้คือชาร์จเต็มที่เลยนะ อันนี้คือหลังจากที่ทำวงจรชาร์จไปแล้วทีนี้ก็ลองออนดูนะครับออนก็กินกระแสสามแมมกว่า นะครับ รวม รวมชาร์จเข้าไปด้วยนะครับ ถือว่า พอต่อลายวงจรตัวนี้แล้วก็ถือว่าชาร์จได้ปกตินะครับ